สวัสดีค่ะ คลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและการสั่งพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ค่ะ ใน Excel นะคะถ้าผู้ใช้ไม่กำหนดว่าจะพิมพ์พื้นที่ข้อมูลใน Worksheet โปรแกรมจะสั่งพิมพ์ข้อมูลให้ทั้งหมดนะคะดังนั้นควรกำหนดพื้นที่ที่ต้องการพิมพ์และรวมทั้งให้สั่งพิมพ์ลงในหนึ่งหน้ากระดาษ ในหน้าเดียวกันได้ สามารถสั่ง ตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะคะอย่างเช่นทิศทางการพิมพ์ ขนาดของกระดาษ หรือหัวกระดาษที่ต้องการกำหนด ให้พิมพ์ทุกครั้งในหน้ากระดาษ เป็นต้น การกำหนดรายละเอียดของการพิมพ์ เช่นการกำหนดขนาดกระดาษ กำหนดพื้นที่พิมพ์งาน การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ สามารถทำได้ที่แท็บเพจ Layout ค่ะ การกำหนดระยะขอบ กระดาษนะคะบนแท็บริบบอนนะคะโดยใช้คำสั่ง margin นะคะ margin นะคะก็คือค่าของตำแหน่งที่เว้นระยะขอบกระดาษแต่ละด้านไว้ การกำหนดขอบกระดาษนั้น จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือกสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะว่ากำหนดรายละเอียดของแท็บ margin เป็นการตั้งค่าระยะขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา ขนาดหัวกระดาษและท้ายกระดาษด้วยคำสั่ง Custom Margin นะคะ แต่ถ้าหากเป็นการระยะ เป็นการกำหนดระยะขอบที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดเองนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ในส่วนของ Margin นะคะเราสามารถกำหนดนะคะส่วนของ Top ก็คือด้านบนนะคะมาท็อปด้านล่างนะคะ left ด้านซ้าย right ด้านขวานะคะเราสามารถกำหนดลงไปได้นะคะ ร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคค่ะ การกำหนดขนาดของกระดาษนะคะขนาดสำหรับการพิมพ์งานปกติก็คือ ขนาดกระดาษ A4 นะคะ ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐาน แต่ถ้าผู้ใช้สามารถเลือกขนาดอื่น ๆ นะคะได้ตามต้องการนะคะเช่น ขนาดสำหรับซองจดหมาย หรือขนาดกระดาษใหญ่ เช่น A3 นะคะ การเปลี่ยนขนาดกระดาษนะคะ สามารถทำได้นะคะ โดยใช้คำสั่งที่แท็บ Page Layout นะคะ แล้วคลิกเลือกคำสั่งไซส์ค่ะ แล้วก็ทำการคลิกเลือกขนาดกระดาษที่เราต้องการนะคะ การวางแนวหน้ากระดาษนะคะ ในเอกสาร Microsoft Excel นะคะ สามารถกำหนดแนวการวางกระดาษได้ง่ายนะคะและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ง่ายนะคะ โดยใช้คำสั่งที่แท็บ Page Layout ค่ะ และใช้คำสั่ง orientation นะคะ แล้วก็ทำการกำหนดขนาดกระดาษเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะคะ การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะคะ หรือว่า header and footer นะคะ การกำหนดรายละเอียดในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษนะคะเช่น หมายเลขหน้ารูปภาพ หรือข้อความใดๆนะคะที่ต้องการจะกำหนดใน header หรือว่า footer นะคะสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะ เราใช้คำสั่งที่แท็บ insert ค่ะ แล้วก็เลือกคำสั่ง header and footer นะคะ จะปรากฏ header and footer ให้เราใส่รายละเอียดลงไปนะคะ บริเวณหัวและท้ายกระดาษค่ะ เราทำการใส่ข้อมูลลงไปนะคะ หากเราต้องการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะคะสามารถกำหนดได้ที่แท็บของดีไซน์นะคะ โดยที่นะคะตัวแรกนะคะ page number ก็คือการใส่เลขหน้าค่ะ number of page ก็คือใส่จำนวนหน้าทั้งหมดนะคะ current d a y s นะคะก็คือใส่วันที่นะคะ current time ก็คือใส่เวลาปัจจุบันนะคะ file path นะคะก็คือใส่ตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์นะคะ file name ก็คือใส่ชื่อไฟล์นะคะ sheet name ก็คือใส่ชื่อ worksheet นะคะ picture คือใส่รูปภาพนะคะ go to footer ก็คือไปยัง ส่วนท้ายของหน้ากระดาษนะคะ แล้วก็ในส่วนของออปชันนะคะ จะเป็นการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ เช่นกำหนดให้หน้าคี่หน้าคู่แตกต่างกันค่ะ การสั่งพิมพ์แถวซ้ำด้านบนและคอลัมน์นะคะ print title ก็คือแถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการพิมพ์นะคะ เมื่อเอกสารมีการขึ้นหน้าใหม่ ซึ่งจะเลือกเป็นคอลัมน์หรือแถวก็ได้ค่ะ การกำหนดการพิมพ์ซ้ำนะคะ สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ เราใช้คำสั่งที่ tab page layout นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราใช้คำสั่ง print title นะคะ ในส่วนของ row to repeat at top นะคะคือการกำหนดแถวด้านบนนะคะ เราเลือกตำแหน่งนะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ การจัดเวิร์กชีตให้พอดีกับหน้ากระดาษนะคะเวิร์กชีตอาจจะมีคอลัมน์เป็นจำนวนมากนะคะ แต่ผู้ใช้ก็ยังสามารถใช้ตัวเลือกเพื่อปรับลดขนาดเวิร์กชีตให้พอดี กับหน้าที่จะพิมพ์นะคะแต่จะส่งผลให้ข้อความมีขนาดเล็กลงได้นะคะสามารถกำหนดการปรับพอดีหน้ากระดาษนะคะได้ที่ แท็บ Page Layout นะคะ แล้วก็ในส่วนของ คำสั่ง scale to fit นะคะหรือว่าเราจะเข้าไปใช้คำสั่งเพิ่มเติมนะคะที่ dialog box ด้านชื่อของ page setup ก็ได้นะคะแล้วก็ใช้คำสั่ง scaling นะคะ fit to fit to นะคะ เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ